ฟอนต์แห่งชาติ หรือมักเรียกว่าฟอนต์ซิปป้า เป็นชุดแบบอักษร 13 แบบ ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน เผยแพร่ หลังจากจัดประกวดแล้ว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสารรค์ชุดแบบอักษร อันเป็นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ฟอนต์ชุดนี้ รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการทั้ง Microsoft Windows ระบบปฏิบัติการ Open Source ไท i OS Ubuntu และระบบปฏิบัติการ Mac OS ในวันที่ 7 กันยายน 2553 คณะรัฐมนตรี ของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ มีมติให้หน่วยงานฝ่ายบริหารทั้งหมด ใช้ชุดแบบอักษร th สารบัญ psk เป็นมาตรฐานเดียวกัน แทนที่ชุดแบบอักษรเดิมที่ซื้อมาจากบริษัทเอกชน เช่น ชุดแบบอักษรอังสนาโบวาเลียครอเดีย ยูเรเซียสโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้เหตุผลว่า ปัจจุบันส่วนราชการมีการใช้ฟอนต์อย่างหลากหลาย ไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งการใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์ อาจจะมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ทั้งนี้ มีคำสั่งให้หน่วยงานฝ่ายบริหาร ติดตั้งชุดแบบอักษรดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 และได้ขอความร่วมมือไปยังฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการให้สนับสนุนการใช้ชุดแบบอักษรนี้ด้วย ในราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนจากชุดแบบอักษรอังสนานิว มาใช้ TH สารบัญ PSK ตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พศ 2554 ชุดแบบอักษรทั้ง 13 แบบประกอบด้วย ชุดแบบ TH สารบัญ PSK ผู้พัฒนาคุณสุภกิจเฉลิมลาบ ต่อมาปรับปรุง และเผยแพร่ในชื่อของ TH สารบัญ News TH จามอนมาน โดยคุณเอกลักษณ์เพียรพนาเวศ TH ครับ โดยคุณเอกลักษณ์เพียรพนาเวศ TH สีศักดี โดยทีมอักษราเมที TH นิรมิต AS โดยทีมอักษราเมธี TH Charm of AU โดยทีมกัลยาณมิตร นรรัตพุทธิ TH โคชสาร โดยคุณกาวสุดา เปี่ยมประจักษพงศ์ TH K2D จุลายเอโดยคุณการรอดสวัสดิ์ TH มะลิเกรด 6 โดยคุณสุดารัตน์เลิศสีทอง TH จากกระเพชร โดยคุณธีรวัตรพรวิบูลสิริ TH ไปจามจุรี CP โดยทีมพิต้า TH กอฮอโดยกลุ่มกอ ถึงหอ TH ฟ้ากว้าง โดยทีม11 ซึ่งในประเทศไทย เราสามารถดาวน์โหลดฟอนต์แห่งชาติ และฟอนต์อื่นๆ ที่สวยงาม และส่วนใหญ่ สามารถนำไปใช้ได้ โดยไม่คิดมูลค่า อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดฟอนต์ไปใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ที่เว็บไซต์ f0nt.com หรือ font.com ฟอนต์ที่เป็นที่นิยมและมีความสวยงามนอกจาก 13 ฟอนต์แห่งชาติแล้ว มีดังนี้ CS ประกาศ BSRU บ้านสมเด็จ WP Domino Novel Supermarket Quark และยังมีฟอนต์ในรูปแบบที่สวยงามอื่น ๆ อีกมากมาย เราสามารถทดลองดาวน์โหลดมาใช้สำหรับงานออกแบบทั่วไปได้ทันที